แกจะกินไหมผัดเผ็ดแมวดำต้มยำช้างแกงจืดเนื้อขางนะกระพอไผ่ชูชีข้างคกนะจิงจกปิ้งทั้งตัวแกผัดขิงเล็งยัดไส้ เออกินสมองเล็งไหมพี่หวังกินแล้วมีกำลังดีเหลือหลาย โอ้สมองลิงก็ว่าเป็นยาป้อเออโอ้โหเย็บเชื่อไม่ได้ได้ ผัดเผ็ดแมวดำต้มยำช้าง แกงจืดเนื้อข้างนั่นก็กอไผ่กระพดหวานกรอบจอบแช่อิ่ม กินแล้วหัวทิ่มนะแตทุกคนไป แต่มันเป็นกับข้าวเผ็ดน่าจะขาด ถ้ากินแล้วก็อาจจะถึงตาย เป็นกับข้าวหวานกีสีนะประจันใครจะแดกของมันอีชิบหาย จุดเด่นลำตัดถ้าไม่มีกลองก็ไม่น่าดูไม่พอได้ยินเสียงกลองเนี่ยโอ้โหมันจะคลึงนะคนดูเนี่ยพอได้ยินเสียงกลองอุ้ยอะไรเงี้ยแล้วก็จุดเด่นก็จะมีกรอนมากกว่าเนอะเป็นกรอนมีทั้งกรองมีทั้งกรองมีกรอนมีกรอง แล้วมันก็ต้องตัวแสดงด้วยเนาะใช่คนร้องด้วยคนร้องด้วย รู้จักว่าหน้าตาหน้าตาด้วยเราไม่ใช่ว่าหน้าตาสวยไม่สวยอะไรนะมันไม่สวยก็เล่นได้เวลาเราร้องเนี่ย ตาเราก็ต้องบอกเขาไม่ใช่ คือไปอยู่ร้องสวัสดีพี่น้องมาฟังฉันร้องลำตัด ใครก็ไม่อยากฟัง เราต้องสื่ออารมณ์เพลง สวัสดีพี่น้องเราก็ต้องมองคนดูเขาเรียกตาจิกไปที่คนดูใช่ไหมตาจิกด้วยตาจิกไปแล้วเราก็ยิ้มให้เขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็หลายๆอย่างเนาะจุดเด่นก็จะเป็น นั่นแหละ ถ้าไม่มีกลองก็มันก็มันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ เราต้องีรวมีรวมๆกันทำให้มันสนุกสนานถ้าไม่มีกลอนก็มันก็เลยไม่ได้กรอนแกลอนเราก็ต้องรู้จักเขียนว่าเออตอนนี้เราเป็นคนเขียนเองหรือใครเป็นคนเขียน เมื่อก่อนนี้ป่าเป็นคนเขียนอืแล้วแม่ก็ช่วยเขียนแล้วมาตอนหลังนี่แม่ให้ลูกทำด้วยให้ลูกสาวทำ ที่เราออกไปแสดงนี้เราเราเขียนไว้อยู่แล้วหรือเราต้องเขียนไว้แล้ว อย่าไปเชื่อใครไปด้น ด้นก็ได้ออกนิดหน่อยอต้องเขียนแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นต้องเป็นไอ้นี่ไว้ เป็นบทไว้แล้วอยู่แล้ว่จะแบบจะได้ต่อกันไปได้แบบคล่องแคล่วใช่ไหมใช่ใช่ต้องท่องไว้ด้วยนะเพราะเพราะฉะนั้นลำตัดเนี่ยพวกลำตัดเนี่ย จะมีเป็นการความจำดีกว่า ต้องมีความจำที่ใช่ต้องมีความจำแม่น แม่นแม่น ถ้าหลุดแล้วเดี๋ยวพลาดกันถ้าถ้าไม่แม่นแล้วจะไปไม่ได้จะเข้าไม่ได้ ลืมมันต้องต่อกันอันนี้เป็นกรอยังไงเป็นกรอนสิบหัวเดียวกรสิบหัวเดียวลำตัดเป็นกรอนสิบหัวเดียวสิบคำสิบสองคำสิบสามคำได้ แต่ถ้าสิบจะท่องง่าย หัวเดียวก็คือกอนไลไลก็ไลไปหมดตอนท้ายถ้าลาก็ลาเออใช่ใช่เข้าใจกรอนนั้นเคยเรียนเคยเรียนแล้วแต่งกรแล้อแต่งกนสมัยเด็กแต่กรอนแปดไม่เหมือนกันเนาะใช่ไหมไม่เหมือนกัน ใช่ นั่นแหละ เพลงลำตัดอีเซลเพลงชาวเป็นหัวเดียวหมด นะฮะใช่ แล้วก็สมัยก่อนเนี้ยเออเห็นว่าคุณเอองานเยอะแยะมากมายเลยส่วนใหญ่เขาจ้างไปงานประเภทไหนบ้างครับุณแม่สมัยสมัยแม่เอาสาวๆนะาวเล่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะไปงานประจำปี งานประจำปีหางานประจำปีตามวัดตามอะไรเงี้ยเขาจะมีทีคือ 5 คืน 10 คืนนะสมัยนั้นนะครับแม่ไปห้าห้าคืน ก็เป็นงานประจำปีงานศพอะไรก็มันเล่นได้หมดแหละเหมาหมดเลยไหมฮะห้าคืนเนี้ยห้าคืนก็มันก็ถูกนะ สมัยสมัยแม่สาวๆพันกว่าบาทนะคืนพันกว่าสมัยก่อน ใช่ ที่แสดงทั้งหมดกี่คนเนี่ยแม่แปดแปดคนสิบคนทั้งหมดสิบคนสิบคนก็ได้คนละสามสิบบาท คนละสามสิบบาท แล้วค่ารถค่าเรือ พันกว่าบาทมันก็อยู่ได้เนาะอยู่ได้ สมัยก่อนก็เยอะนะคุณแม่นะ เยอะนะ เยอะหกร้อย ถ้าใกล้ ๆก็หกร้อยลำตักคณะหนึ่งหกร้อยนี่ ไม่น่าเชื่อนะพูดเหมือนก็หกอะเออเยอะแล้วก็มาพัน สมัยก่อนในทอง ทองบาทละเท่าไหร่ไหมบาทละสี่ร้อยบาทละสี่ร้อยตอนที่แม่สาวๆนะสมัยแม่ได้ค่าตัว 30 บาทใช่ไหมแต่แม่ได้รางวัลคืนทองสองหลึง อ๋อมีทองมาให้ด้วย ไม่ไม่ซื้อทองได้สองลึงอ๋อซื้อทองได้สองสลึงอ่ารางวัลก็คือหนึ่งสองร้อยบางคนละแบ่งกันเนี่ยคนละสองร้อยคนละร้อยบางทีได้สี่ร้อยโอ้ได้ทองเลยได้ทีละบาทนะ รางวัลเนี่ยทีละบาท รางวัลนี้จาก จากคนดูจากคนดู เหมือนเขาเรียกว่าชอบชื่นชอบอ่ะชื่นชอบว่าอ้าวอ้าวรางวัลให้อะไรเงี้ย รางวัลเยอะ เยอะกว่าค่าตัวอีก ใช่ใช่ใช่ไปเล่นเนี่ยไม่ไม่ได้หวังค่าตัวถ้าได้หวังรางวัล รางวัลก็สนุกสนุกแต่ว่าเรื่องจริงได้ได้ได้ได้มันคือกำลังใจไหมครับแม่กำลังใจในการทำงานของเราอีกส่วนหนึ่งนะฮะ แล้วแม่ได้ตรงนี้แม่ก็ได้ดูแลพ่อแม่พี่น้องได้ มันก็เลยเป็น กลายเป็นอาชีพเราไปมันก็รักไปเลยโดยอัตโนมัติเลยได้อัตโนมัติ ทีแรกมันก็ไม่รักแล้ว มันก็เฉยเฉยคิดว่าได้ตังอะไรเงี้ย พอไปไปไม่รู้ตอนไหน แต่ก่อนแล้วเราทำเพื่อเพื่อเพื่อได้เงินเพื่อได้เงินเพื่อเราจะได้ได้ดูแลอาหารพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยพอตอนหลังก็มันมันมันอยู่ในสายเลือดกันแล้ว เรารักเรารักรักแล้วรักเราคิดว่าเราเราที่เรามีอยู่ทุกวันนี้พี่น้องลูกน้องลูกหลานเรียนจบเพราะเงินตัวนี้ เพราะจากตรงนี้ จากอาชีพนี้แล้วเงินตรงนี้ แม่ก็เลยนี่แหละที่รักที่สุดที่สุด แล้วเมื่อก่อนนี้ไปเที่ยวงานออกตามงานวัด แล้วก็การแสดงเทศกาลต่างๆ แล้วมีแบบวิทยุอะไรไหมฮะอ๋อมีสิเขาเชิญให้ไปออกยังไงบ้างออกทุกวันนะสมัยนั้นะอว่าไปอัดห้องไพบูลสมัยก่อนห้องไพบูลห้องไพบูลวงเวียนใหญ่ วงเวียนใหญ่ที่กรุงเทพใช่ไหมใช่ใช่ สถานีนะกรมการรักษาดินแดนกรมการรักษาดินแดนแล้วก็หนึ่งปอนอหนึ่งปอนอมันมีอะไรสถานีนะแม่ก็จำไม่ได้ผมก็จำไม่ได้แม่สมัไม่อนโอ้ยสมัยนั้นนะเขาให้ไปทำอะไรบ้างครับแม่ก็ไปอัดเทปไปอัดเทปไว้สมัยก่อนเทปจะใหญ่่ใช่ไหมเทปใหญ่ๆเออนั่นแหละอัดไว้อัดไว้แล้วเขาก็ไปเปิดทุกวันเขาก็ไปเปิดให้ชาวบ้านอู่บ้านนอกบ้านนาก็ได้ฟังวิทยุไม่เคยเห็นตัว สมัยก่อนเนี้ยผู้คนเขาก็ฟังวิทยุกันส่วนใหญ่ฟังวิทยุกันเขาก็รู้จักวงเราจากจาก วิทยุอ่าจาก วิทยุใช่คนก็จะวางแต้ววางแต่แต่ไม่เคยเห็นตัวหรอก เวลามีงานที่อู้คนจะเยอะมาก เวลาไปงานต่างจังหวัดเนี้ยอย่างโคราชหรือว่าอะไรเงี้ยเช้าเขาเดินเช้าเขาก็เตรียมไปแล้วสายๆเขาก็เตรียมไปงานกันแล้วนะไปวัดนั้นอะเพื่อเขาขาจะมาดูเรา ใช่ แล้วเขากลับไม่ได้ก็เขาต้องเล่นสว่างอความสว่างเขาสมัยก่อนนี้เล่นกี่โมงถึงกี่โมงครับ สองทุ่มครึ่งถึงหกโมงเช้าครับสองทุ่มครึ่งถึงหกโมงเช้าใช่โอ้โหกี่ชั่วโมงอะเก้าชั่วโมงครึ่งใช่ไหมฮะนั่นแหละเก้าชั่วโมงครึ่งสิบคนนะฮะสิบคนแล้วมีช่วงเบรกช่วงพักไม่มีจ้ะแล้วแล้วโอ้แล้วแล้วไม่คอแห้งคอแห้งเลยฮะก็ไม่ก็ไม่เป็นไรนี่นะก็ไม่เป็นไรอสิบคนเนี่ยคือสิบคนก็ค่อยๆ ทยอยฝ่ายชายฝ่ายชายขึ้น ฝ่ายชายขึ้นก็ประมาณร่วมชั่วโมง อแล้วก็ลง แล้วก็ฝ่ายหญิงขึ้นก็รวมชั่วโมง ก็ลง ก็จะลองกันอยู่เนี่ยแล้วก็พอพอตอนใกล้ ๆจะสักสักตีสี่อะไรเงี้ย ก็จะขึ้นต่อกันแล้ว ตอนนี้จะเล่นเป็นเรื่อง จะเล่นอะไรก็เล่น ประยุกต์ขึ้นมาอะไรอืมเล่นออกสสิบองภาษาอะไรเงี้ยตอนพระหวังเตะองภาษาก็จะมี มอนลาวเจ็กแขกโอ้ เอน่ะ้เขาจะออกภาษากันอะไรเงี้ยแล้วคนดูเขาฟังรู้เรื่องเขารู้สิ เขาฟังภาษาไทยได้อะอืหรือขาฟังจากอัธรสของเราในการส่งเสียงแต่เขาฟังกรอนได้นะ ฟังกรอนคนสมัยก่อนฟังกรอนเก่งะเพราะมันไม่มีอะไรอ่ะรมีแต่ลำตัด ลิเก หนังก็จอเล็กใช่ สมัยก่อนก็มีแค่นี้มีหนังแค่นั้นแหละนั่นแหละลิเกลิเกลำตัดอืมโดยมากก็ลำตัด บางทีก็ลำตัดอย่างเดียว แล้วเวทีก็ไม่มี แล้วเมื่อก่อนนี้แสดงยังไงครับถ้าไม่มีกลางนาไงกลางนาแล้วก็เอาฟางปูเอาฟางปู แล้วก็ปลูกปลูกสี่เสาปลูกสี่เสายังไงปักสี่เสาอะปักสี่เสามีแล้วหลังก็มีหลังคาไหมแม่ทางมะพร้าวไงทางหมายถึงก้านมะพร้าวเออนั่นแหละมาตัดมะพร้าวแล้วก็โปะโปะอ๋อ